ก่งมากไม่เจ็บเลย คุณหมอเก่งมากเลยค่ะไม่เจ็บเลยสักหน่อยังมากค่ะก็คือแบบว่าฉีดปุ๊บหนูทำหมอเลยว่าเสร็จแล้วหรอคือหมอเก่งมากหนูไม่รู้สึกเลย ตอนแรกพี่เขาบอกว่าฉีดยาชามันจะเจ็บนิดนึงใช่ไหมคะแต่คืออันนี้แบบว่าไม่รู้สึกเลย